ผมถ้าได้ แล้วควรรีบเลิกโโหมดตัวชัวร์ไปครับผม มาที่ยังยืนยันที่เบ็ดห้าสิบเวลามันดูดเราเราอย่าไปลดเบ็ดนะผมอือโอยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ปุ๊มโอเคครับผมขอกร ทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้กับผมหนุ่มนะกลือในะดาษบผมและตอนนี้เล่นในเกมฟอร์จูนอุ้ยเกินเกินเกินนะผม แล้ววันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์ ก็แชร์ ก็ subscribe นะกันเลยกันด้วยนะครับผมนะครับและอย่าลืมกดดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะ มาฟอร์จูนออกนะผม หรือสล็อตอัวทองนั่นเองนะ โอ้โหวันนี้มาทุนน้อยผม 300 บาทถ้าใครยังไม่รับชมคลิปฟอร์จูนเมาส์ที่แตกทุน500 แตก10,000ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะผมอ่าโอเค ก็คำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรแนะนำในการรับชมนะย้ำๆนะผมย้ำหน่อยก็จะบอกไว้ก่อนนะผมว่าวันนี้ผมมาทุนน้อย เลยเติมเลยกระปุมคืออย่างว่ากูกกทีเดียวในกำไรเฉยเลยอะกำไรมากี่ร้อยวะเนี่ยกำไรมาห้าร้อยโอ้โหกดกินมันบักไปกินบักเกินไปหรือเปล่า ถามแค่นี้ล่ะ เกมมันไม่ได้บั๊กนะผมแต่มันโอ้โหเกมนี้มันมันมันแจกนะตอนนี้มันแจกมากๆเลยนะผมใครจะเล่นผมแนะนำให้เล่นตามเกมพวกฟอร์จูนออฟฟอร์จูนเมาส์เลยนะโอ้แบบแตกดีเกินนะผมแตกเว้ยเว้ยวางอลัมพบกอะไอ้เย็กเป็กโอ้กดสามสี่ดี แม่งมากำไรมาเท่าไหร่เนี่ยกำไรมาเจ็ดแปดร้อยแล้วอะเกินไปเลยป่ะไอะไม่นี่ละโอ้โหที่เงียบเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรกำลังเหวออยู่ มาได้ยังไงนะผม เอาไปกันต่อเลยแกเบผมเดินไหมเดนไหมไม่เอาเตอร์ขาสองช่องไปผมวันนี้ขอวันนี้ขอสักพันห้าละกันนะผมว่าหนึ่งพันมันถึงแล้วเนาะทุนสามร้อยเราขอสักพันห้าละกันสี่ห้าเท่าของเงินทุนนะผมว่า เวลาเล่นเราต้องมีเป้าหมายนะถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะโดนแดกนะผม เกมคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นไม่ได้อยู่ในเกม พวก่นี้เลยนะครับผมนี่มึงพยายามยิ้มมึงยิ่งโดนแดกเข้าใจไหมไปให้ผมไปอันยาวๆนะ จะกลับมารบทุนเลยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมถ้าเกมช่วงแรกมันแตกแบบ กดเป็นแตกกดเป็นแตกช่วงหลังๆมันจะดูดคืนแบบ บันเลนะผมก็ถ้าใครได้แล้วควรรีบเลิกนะมันเป็นปกติของทุกเกมแหละ ได้แล้วมันก็จะดูดคืนถ้าไม่ถ้าแบบไม่หยุดนะป้าผม 10%ของเงินทุนจัดไปจริงเวลาเล่นผมไม่แนะนำให้เล่นแบบเกินเกิน 10%ของเงินทุนนะผม จริงคนเล่น 5%ก็ได้ จริงอ่ะสมมติแบบมีมีสามร้อยเล่นละสตาร์สิบห้าบาทนะผมเพื่อจะมันจะเป็นการให้แบบเขาเรียกอะไรมันจะเป็นการหมุนเวียนเงินที่แบบดีกว่านะผมถ้าเล่นเกินทุนแบบ อ่ะมันได้มันได้เยอะจริง แต่ถ้าเสียก็เสียเยอะนะผม หมดไว้ด้วยอ่าไปผมโอ้โหกลับมาคืนทุนจากพันกว่าไอ้ยางงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนจะหมดตูดเลยพี่จะหมดตูดเลยถึงบอกนะผมถ้าได้แล้วควรรีบเลิกโหหมดตูดชัวร์ไปครับผม มาที่ผมยังยืนยันที่เบ็ดห้าสิบเวลามันดูดเราเราอย่าไปลดเบ็ดนะผม นาเปิดเลยโผยิปยิปยิปบึ้มบิ๊กเวนโอ้ดอกเดียวถึงเป้าเลยว่ะโอ้เกือบหมดตูดเกือบหมดตูดนะครับท่านผู้ชม โอเคถึงเป้าแล้วนะ ผมก็ขอเลิกดีกว่า ไม่น่าไปต่อเท่าไหร่นะผมเมื่อกี้ก็หมดตูนนะ ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนักเลือกันด้วยนะ ผมเล่นลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ